ทำอะไรอยู่ ไปไปไปไปไม่พาไปไหนหรอกจะพาไปเที่ยว ไปกับกูเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องเก็บแล้ว ไปเฮ้ยมาทำอะไรนี่ เดี๋ยวกูพางไปอยู่บ้านใหม่บ่ายสองโมง เดี๋ยวไปส่งบ้านใหม่ที่สระบุรีทำอะไรอ่ะ เก็บขวดล้อ ไม่ต้องเก็บแล้ว ฉันมีที่ให้เก็บดีกว่านี้อีก ไปไปไปด้วยกันข้าวของไม่ต้องเก็บแล้ว กองไว้นี่เนี่ย ไปขึ้นรถ ไปไปไป กับกูไปเที่ยไปขึ้นรถไปเที่ยไปขึ้รถไปขึ้รถไปเที่ยไปเที่ยไปเที่ยไปเที่ยไปเที่ยไปเที่ยไปกับกู ไปเที่ยไปกินขไปวนะครับล่าสุดตำรวจจากสวัสดิภาพเด็กสตรีก็ลงไป ตรวจสอบเหมือนกันครับว่า มีคนได้รอด คนที่ไม่มีบ้านแล้วก็มานอนอยู่เพื่อจะนำตัวไปอยู่ที่สารสงเคราะห์ดูแลกันอย่างดีต่อไปละครับรอมานี่ดิรูปหน้าหน้าตาหล่อดีจังนี่เราเฮ้ยอีนี่มันคิดหนีลงกระทบมัเลโอ้โรโโดยสามารถควบคุมบุคคลเร่ร่อนได้ทั้งหมด 8 คนแล้วครับ พร้อมส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองบุคคลไร้ที่พึ่ง พื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราว ปรับพฤติกรรมใหม่ ก่อนนำตัวบุคคลเหล่านี้ครับส่งกลับบ้านที่ภูมิลำเนาแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวต่อไปจะได้อยู่ได้นะครับบางทีอาจจะหนีมามีปัญหาการทะเลาะกันมาก็ต้องปรับสภาพจิตใจดูแลให้แล้วก็ส่งกลับบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมพวกเราเนี่ยวันนี้มีงานใเล่นสนุกเนี่ย เอาพี่มาดายาตรงนี้ให้หมดเลยนะแม่อย่าให้เหลือแม่นต่ต้นเดียวนะ อ้าว อยู่กันมาเจ็ดวันสบายดีไงเนี่ย ไปตกีตกีไปเลยเคยเจอทำไม่เป็นนะตัก าพที่ท่านได้ชมไปทางสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทีวีและอินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านั้น ที่กว่าจับพวกเราคนไร้บ้านไป บอกว่าจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ความจริงไม่ใช่ครับ ผมลำบากยิ่งกว่านั้นนะครับ ผมจึงแสดงละครนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นเรื่องจริงนะครับ แนวนี้เพราะว่าพวกผมมาจากคนไร้บ้านสวิตบานหนู